ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การพัฒนาวัสดุคาร์บอน จากชีวมวล เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด ผักตบชวา เป็นพืชที่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่อทั้งคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยนะครับ ที่ผ่านมา นักวิจัยไทยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูง และตอนนี้ก็ได้พัฒนาต่อยอดไปเป็นคาร์บอนสำหรับผลิตขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดได้แล้วนะครับ สวทช พัฒนากระบวนการแปลสภาพผักตบชวาให้กลายเป็นคาร์บอนอุดมไนโตรเจน ซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูง มีรูพรุนอุ้มน้ำดี อุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุเพาะเมล็ด หรือวัสดุปรับปรุงดิน โดยเทคโนโลยีนี้มีขั้นตอนที่ง่าย สะดวกและประหยัดเวลา ปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ประเภทตัวเก็บประจุยิ่งยวด โดยนำคาร์บอนจากผักตบชวา และชีวมวล มาใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด หรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ ถือเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่สร้างความมั่นคง และเสถียรภาพเชิงพลังงานของประเทศในอนาคต รวมพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000